เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้ยินมาครับ ไปฟังมาจากพี่คนหนึ่งครับ ครับ อ่าครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราฟังมาอีกทีหนึ่งเขาเล่าไว้ว่ายังไงครับพี่อาร์ตครับอ่าคืออย่างนี้ครับพี่บีคือ เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปสมัยที่ผมทำช่อง YouTube ใหม่ๆก็รู้สึกว่าเอ้เราก็อยากจะหาเรื่องผีเนี่ยมาเล่าในช่องเนาะก็ประจวบบอกว่าตอนนั้นนะครับ ผมทำงานประจำอยู่แล้วก็ ได้ลองไปคุยกับหลายคนที่รู้จักแบบเนี้ยฮะ ครับ จนไปเจอพี่อยู่คนหนึ่งเขาเป็นพนักงานออฟฟิศผมก็เลยได้ไปคุยกับเขาแล้วเขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังครับพี่วี ครับคืออย่างนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบปีก่อนอยู่ในช่วงระหว่างเนี้ยครับพี่วี ครับคือในช่วงนั้นนะครับ มันก็เป็นช่วงของเทศกาลเหมือนกัน เหมือนแบบนี้เลยแต่ว่ามันจะเป็นเทศกาลวันปีใหม่ แล้วด้วยพนักงานออฟฟิศนะครับ เวลาเราหยุดยาวเนี่ยเราก็อยากที่จะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดอ่าเดินทางไปเที่ยวหรือว่าไปที่ไหนก็ได้ที่มันไม่ใช่ในกรุงเทพอะะครับ ตัวของพี่คนนี้เนี่ยผมให้นามสมมติละกันเพราะว่าพี่ เขาไม่ค่อยอยากจะให้ออกชื่อจริงเท่าไหร่ครับ ให้เป็นนามสมมติว่าเป็นพี่หนึ่งละกันครับพี่หนึ่งเนี่ยเขามีเพื่อน แล้วก็เพื่อนเนี่ยก็ทำงานออฟฟิศเหมือนกัน แต่ว่าจะอยู่คนละออฟฟิศกัน แต่ว่าอยู่ในละแวกกรุงเทพเนี่ยแหละครับ ครับ ผม ที่หนึ่งเขาก็เลยโทรไปชวนเพื่อนเขาบอกว่า เอ้ยในช่วงนี้ปีใหม่อ่ะไปไหนบ้างหรือเปล่า ถ้าไม่ไปอ่ะ เดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันที่จังหวัดกาญไหม เพราะว่าช่วงหน้าหนาวด้วยกางเต็นท์ด้วยเนี่ย อากาศดีเลย ครับ ตอนนั้นรู้สึกว่าพี่หนึ่งเนี่ยจะชวนเพื่อนไปประมาณสักสี่คน แต่ว่าได้ไปจริง ๆ เนี่ยสองคนคือรวมตัวรวมตัวพี่หนึ่งด้วยเป็นสามคน ซึ่งเพื่อนอีกสองคนนะครับ ผมจะให้นามสมมุติว่าเป็นสองกับสามก็แล้วกันครับพี่วี จะได้จำง่ายๆครับ ทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่ชวนเพื่อนสองคนได้แล้วครับ ก็มีการนัดวันกัน ก็สรุปว่าเดี๋ยววันที่31ธันวาเนี่ยเดี๋ยววันนั้นนะเราจะเริ่มออกเดินทางกัน ก็มีการนัดวันกัน มีการจองสถานที่มีการดูว่าเฮ้ยสถานที่ตรงไหนมันมันพอที่จะกางเต็นท์แล้วมันก็วิวสวยบ้าง ก็มีการจองสถานที่มีการ นัดวันเวลากัน ครับ จนกระทั่งเวลาผ่านไปครับพนักงานออฟฟิศก็น่าจะรู้กันนะว่าเราก็ต้องรีบเคลียร์งานก่อนวันที่ยี่สิบห้าเพราะว่าถ้าเคลียร์ไม่ทันนะเดี๋ยวได้มาทำ ได้มาทำหลังวันที่ยี่สิบห้าแน่นอนเขาก็อยากจะหยุดยาวกันนะเนาะพี่วีทีนี้ครับ พอ พอเวลาผ่านไปประจบบอกถึงวันที่สามสิบเอ็ดพอดี ครับผมวันนี้เป็นวันนัดที่จะต้องเดินทางออกจากกรุงเทพกันแล้ว แต่ว่ามันเกิดอุบิเหตุขึ้นนิดหน่อยครับ ครับคือตัวของคือตัวของพี่หนึ่งเองเนี่ย เขาโดนบอสเร่งงานมาบอกว่าเฮ้ยหนึ่งช่วยมาทำงานงานนี้ให้หน่อย มันเป็นงานด่วนมากเลยเนี่ย ลูกค้ากำชับมาเลยว่าอยากจะได้ด่วนๆเลย ช่วยมาทำงานให้บอสหน่อย อืซึ่งตอนนั้นนะพี่หนึ่งเขาก็เฟลคือนัดกับเพื่อนไปแล้วก็เฟลมากอ่ะครับ แต่ด้วยความที่งานมันเป็นแบบรายได้หลักไงเขาก็ต้องยอมบอสอะบอสบอกให้มาทำก็ต้องมาทำ ก็เลยคุยกับเพื่อนบอกว่าเฮ้ยวันนี้บอสให้ไปทำงานว่ะเอางี้ไหมเดี๋ยวพวกเองกันล่วงหน้าไปก่อนเลย แล้วเดี๋ยวค่าทำงานเสร็จอะเดี๋ยวค่าตามไปที่หลัง เองไปจับจองที่อะไรเรียบร้อยเลยเดี๋ยวค่าตามไปครับ ด้วยความที่คนชื่อสองเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าตัวของพี่หนึ่งนะครับ เป็นคนที่ไม่ค่อยชำนาญทาง แล้วก็เป็นคนที่ขับรถหลงทางบ่อย เขาก็เลยอาสาบอกกับคนชื่อสามว่าเฮ้ยงั้นให้คนชื่อสามอ่ะเดินทางไปจองที่คนเดียว แล้วเดี๋ยวเขาอาจจะไปพร้อมกับคนชื่อหนึ่งละกัน เดี๋ยวจะออกไปพร้อมกันเพราะว่ากลัวเพื่อนจะหลง ครับ คนชื่อสามก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับ ก็อ่ะได้อย่างนั้นก็เอาดิเดี๋ยวมาถึงเมื่อไหร่ก็โทรมากันละกันวันนั้นก็ตัวของคนชื่อสามเนี่ยก็เดินทางออกไปตั้งแต่เช้าเลย ครับผมส่วน ที่หนึ่งเนี่ยก็มาเคลียร์งานที่ออฟฟิศส่วนที่สองเนี่ยก็รออยู่บ้าน ครับ จนกระทั่งเวลาผ่านไปหกโมงเย็นครับงานเสร็จปุ๊บที่หนึ่งเขาก็มานัดเจอกับพี่สองที่ปั๊มแห่งหนึ่งในกรุงเทพก็พอมาถึงเสร็จก็โอ้โหรีบ เก็บของเก็บของขึ้นรถ ก็ขับรถ ออกนอกกรุงเทพมา ครับ ที่นี่ครับ พี่วีด้วยด้วยอารมณ์มันเป็นวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยรถไอ้ท่วงช่วงของ อาชานเมืองหรือว่าจะออกจากตัวเมืองเนี่ยโอ้โหติดมากครับ มันก็เลยทำให้การเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย มันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรเลยแหละรู้สึกว่าก่อนจะถึงกาญจนบุรีเนี่ย น่าจะใช้เวลาประมาณสักสามสี่ชั่วโมงอ่ะครับ ค่อนข้างนานอยู่พอสมควร ก็ที่หนึ่งเนี่ยเขาก็ขับรถมากับพี่สองนะครับ ก็ขับมาได้นานมากๆเลย จนรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งอ่ะตอนนั้นสี่ทุ่มแล้วเพิ่งจะเข้าเขตกาญจนบุรี แล้วพี่วีลองนึกภาพนะครับ คือถนนต่างจังหวัดนะครับครับ มันก็จะมืดมืดต้นไม้ขึ้นลกๆเปลี่ยวๆหน่อย ทางทางเนี่ย ก็จะมีแต่ทุ่งนา มันน่าจะมีบ้านคนสักทีหนึ่งไฟจะอยู่ไกลๆห่างๆเป็นยมอมถูกต้องครับครับ ทีนี้พี่สองด้วยความที่นั่งมาข้างๆพี่หนึ่งแกเห็นบรรยากาศแบบนั้นเนี่ย แกก็เลยชวนพี่หนึ่งคุยบอกให้หนึ่ง เองลองดูข้างๆดิ เนี่ย อุ้ย มืดมากเลยอ่ะโคตรมืดเลยเองลองคิดดูนะเว้ยถ้าสมมติว่า ถ้าเกิดว่ารถมันเสียตรงเนี้ย ทำไงวะ เองว่ามันจะโดนผีหลอกหรือเปล่าวะพูดทำไมครับพี่หนึ่งก็นี่จะจะพูดทำไมอ่ะ มันปากไม่ดีเลยเนี่ย โอ้โห แล้วเปลี่ยวๆอย่างเงี้ย ครับ ตาย ไอ้ผีไม่กลัวหรอก กลัวโจรมากกว่า ครับ คนที่สองก็แอบหลอกเล่นแค่นี้เอง เออไม่มีอะไรไม่มีอะไรขับเถอะขับไปขับไป พี่หนึ่งแกก็ขับไปเรื่อยๆครับ เชื่อไหมครับพี่วี ไม่เกินห้านาทีหลังจากที่พี่สองแกพูดเล่นเนี่ย ครับ มันมีเสียงปังอะไรอ่ะยางแตกแล้วก็สายดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดโอ้ยครับแกก็เลี้ยวพยายามประคองรถเข้าไปข้างทาง ครับ ก็เปิดประตูลงมาดูฮะ ปรากฏว่า สมพรปากเออ ยางแตกจริง ๆ ครับ เป็นยางด้านซ้ายข้างหลัง แตกแกก็พูดกับพี่สองเลยบอกว่า เนี่ย เห็นไหมเพราะเองอ่ะ เองกับพูดแบบเนี้ยยางมันเลยแตก ก็โทษกันไปโทษกันมาพี่สองแกก็เอ้ยมันไม่ใช่หรอกมันเป็นอุบัติเหตุเองขับ ไปเหยียบเองแหละ อืก็เถียงกันเป็นเพื่อนกันก็คุยกัน ทีนี้ก็โอ้โหสิ่งแรกที่นึกถึงเลยเนี่ยคือ มองดูก่อนเลยว่าตรงนั้นมีบ้านคนไหม แกก็มองรอบๆเลยฮะ ก็อย่างที่บอกคือทางจังหวัดนะเนาะบ้านคนเนี่ย แทบจะไม่ติดกันเลยแกก็เห็นว่ามันก็มีแต่ป่า จะให้มาหาร้านซ่อมรถตรงเนี้ย ยาก ครับ ไม่มีแน่นอน จะโทรไปหาช่างที่เขาเป็นช่างเซอร์วิสประจำจังหวัดการ เนี่ย ก็ ก็คงจะไม่มาหรอกเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลน่ะ น่าจะกลับบ้งกลับบ้านกันหมดคงไม่มีใครว่างแน่แหละ ครับ ทีเนี้ยไอ้ยางอะไหล่ก็ไม่มี แล้วจะทำยังไงเ่ีอืม ก็คุยกันเลยแล้ว แล้วจะให้ปล่อยให้รถมันเสียอยู่ตรงนี้เหรอ แล้วแล้วจะทำยังไงดีอ่ะ เพื่อนที่ชื่อสองก็เลยบอกว่า เฮ้ย โทรไปหาสามดิ ให้สามเอายางมาเปลี่ยนให้ มันน่าจะพอมีอะไรอยู่อ่ะ ครับแกก็เออดีเหมือนกันดีเหมือนกัน ก็เลยลองกดเบอร์โทรศัพท์ไป ปรากฏว่าพอโทรไปเนี่ยด้วยความที่มันเป็นต่างจังหวัด แล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก สิบห้าปียี่สิบปีก่อนเนี่ยสัญญาณแถวต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเสถียรถึงขั้นไม่มีเลยก็ว่าได้ครับพี่วีแต่ก็เอ้ยโทรไม่ติดอะทำไงอะเฮ้ยลองโทรก่อนลองโทรก่อนโทรไปเรื่อยๆโทรไปเรื่อย ๆ ระหว่างที่โทรเนี่ย ก็พยายามจะหาที่นั่งพักกันเพราะว่าถ้ายืนตรงนั้นน่ะ มันอาจจะเกิดอันตรายได้ อยากจะหาที่สว่างสว่างสักที่หนึ่งไปนั่งพักกันก่อนระหว่างที่กำลังติดต่อเพื่อน แต่ว่าโชคยังดีพี่วีคือ ถัดมาประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรคือก่อนที่รถจะยางแตกเนี่ยก่อนที่จะประคองรถมาได้เนี่ย ครับ มันมีศาลาริมทางอยู่หลังหนึ่งห่างไปประมาณสักร้อยเมตร คือเปิดไฟสว่างเลย มีดวงไฟแบบหน้านั่งอ่ะ ครับ ตัวของพี่สองแกก็เห็น แกก็เลยชวนพี่หนึ่งไปบอกว่าเฮ้ยเนี่ย ตรงนั้นน่ะมันมีที่นั่งเว้ยเอางี้ เดี๋ยวไปนั่งตรงนั้นดีกว่าสว่างดีคงจะไม่มีอะไรหรอก ถ้าตรงเนี้ยมืดๆอ่ะเดี๋ยวโดนโจรโดนอะไรมาเนี่ยงานเข้าเลยครับคนชื่อหนึ่งก็อ้าไปไปไปไประหว่างที่กำลังเดินไปก็พยายามโทรติดต่อไปด้วย ทั้งโทรทั้งพยายามจะเมสเซจไปปรากฏว่าไอ้ตรงระหว่างทางที่เดินมาเนี่ย โทรไม่ติด แต่ว่าพอเดินมาถึงศาลาเนี่ย ส่งเมสเซจไปได้ อื ตรงไม่เสพติดแกรู้เลยแล้วว่าเออแกก็รู้เลยว่าเฮ้ยตรงเนี้ยส่งไม่เสพติดแสดงว่า มันต้องโทรติด แกก็เลยลองโทรใหม่ปรากฏว่าคราวนี้ติดจริง ๆ พี่วีครับ คนชื่อสามก็รับแล้วก็บอกว่าเฮ้ย เป็นไรมาถึงหรือยังเนี่ย มีอะไรหรือเปล่าทำไมยังไม่มาอีกวะเฮ้ยสามช่วยกูหน่อยดิกูยังแตกว่ะครับ เอาแล้ว แล้วพวกเองอยู่ตรงไหน อ่ะ แกก็มองรอบๆ เออ อยู่อยู่ไหนว่าเออ ก็มอง คือต่างจังหวัดอะเราจะไม่มีแลนด์มาร์กอะไรที่มันเป็นใหญ่ๆ ที่เราสามารถบอกกับเพื่อนได้เลยอะอืม มันอยู่บนทางหลวงอะเนาะมันมันมันดูไม่รู้หรอกว่าอยู่ตรงไหนอะใช่ครับ แกก็พยายามจะมองหาจุดเด่นของของที่ที่แกอยู่อะครับ แต่มันก็เต็มไปด้วยทุ่งนาแล้วก็เต็มไปด้วย ความมืดอะแกก็ไม่รู้จะเอาอะไรที่มันเป็นแลนด์มาร์กให้เพื่อนอะมาหาได้ ครับ แกก็บอกว่าเอ้ยไม่มีเลยว่า ไม่รู้จะ ไม่รู้จะหาอะไรที่เป็นแลนด์มาร์กอ่ะเพื่อนที่อยู่ปลายสายก็เลยบอกว่างั้นเอางี้ มึงส่งโลเคชันมาแล้วกันมึงปักหมุดมาแล้วเดี๋ยวกูขับตามหมุดไปครับ เออ นั่นคือวิธีเดียวที่ที่จะให้เพื่อนอะมาถึงได้นะตรงนี้ ใช่แกก็กดส่งไปครับก็ส่งโลเคชันไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็วางสายไป เออ ทีนี้ครับทั้งคู่ก็มานั่งรอกันในศาลาลินทางครับซึ่งศาลาลินทางครับพี่พี่พี่วีครับคือมันก็จะเป็นศาลาที่เราเห็นตามต่างจังหวัดนะครับ ที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นทางเข้าเนาะแล้วก็ด้านซ้าย ด้านขวาแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นที่นั่ง ซึ่งตัวของพี่หนึ่งกับพี่สองเนี่ยเขาเลือกนั่งกันคนละฝ้าก็คือด้านซ้ายกับด้านขวา แล้วระหว่างที่รอเพื่อนเนี่ยเขาก็มานั่งคุยกันว่าเออเนี่ย ทำงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง ว่าเอ้ยงานหนักหรือเปล่า บริษัทแกเป็นยังไงบ้าง เหมือนกับ ปรับทุกกันพูดคุยสารทุกสุขดิบกันแบบเนี้ยฮะพอคุยกันได้ประมาณสัก ประมาณสักครึ่งชั่วโมง ด้วยความที่ตัวของพี่หนึ่งเองอะ่ะเขาก็ทำงานมาตั้งแต่เช้าเนอะก็รู้สึกเคลียร์แกก็เลยบอกกับพี่สองบอกว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวกูขอนอนก่อนละกันเดี๋ยวของีบแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวท่ายสามมันมาเปลี่ยนยางให้เมื่อไหร่เนี่ย ค่อยค่อยตื่นมาละกัน เพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วง่วงมากเลย ไหนจะทำงาน ไหนจะขับรถมาอีกกับเพียมากแกก็อ่ะโอเคนอนก็นอนเพื่อนก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันคนละมุมแป๊บเดียวไม่นานพี่อ่าพี่วีคือพี่หนึ่งแกก็เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยครับจนระหว่างที่หลับไปเนี่ย ก็หลับไปได้นานเท่าไหร่ไม่รู้ครับ ก็รู้สึกว่าตัวของพี่หนึ่งเองเนี่ย แกรู้สึกว่าเหมือนว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง ันดังทำให้แกเนี่ยเหมือนกับตื่นจากความง่วงขึ้นมาครับ มันเป็นเสียงแบบตึกตึกตึกตึกตึกตึกเสียงอะไรอ่ะ แกก็สลืมสลือลืมตาตื่นขึ้นมาตอนแรกเนี่ยนึกว่าเพื่อนนึกว่าเพื่อนมาแล้วครับก็ค่อยๆลืมตาลืมตาขึ้นมาสลืมสลือลืมขึ้นมาปรากฏว่าไอ้เสียงเนี่ยต้นตอของเสียงเนี่ย มันดังมาจากข้างหน้าศาลาครับพี่หนึ่งก็พี่พี่วีหน้าศาลา อ่าแกก็เลยมองไปตามเสียงครับปรากฏว่าหน้าศาลามีคุณยายคนหนึ่งเฮ้ยเหมือนกับเดินเดินมาทางศาลาครับ แล้วคุณยายคนนั้นน่ะ ก็ถือไม้เท้าแล้วก็หลังค่อมๆหน่อยถือไม้เท้าซึ่งเสียงตึกๆเนี่ย ก็คือเสียงไม้เท้าของแกนั่นแหละ กระทุ้งพื้นเหรอกระทุ้งพื้นมา แล้วก็เดินแล้วก็กระทุ้ง แล้วก็เดินแล้วก็กระทุ้งแบบนี้ครับพี่วีครับครับ แกก็สงสัยว่า เอ๊ะแล้วยายมาทำอะไรดึกดื่นป่านนี้แถวนี้มันก็ไม่มีบ้านคนนี่หว่าอืมแล้วยายเป็นใครทำไมมาเดินคนเดียวมืดๆแบบนี้ แกก็เลย ด้วยความปัตยาใสนี้ก็เลยถามยายบอกว่ายายยายไปไหนมาครับเนี่ยแล้วลูกหลานไปไหนแล้วทำไมยายมาเดินคนเดียวแบบนี้ล่ะ ยายแกก็เลยบอกว่า อ๋อพอดียายเพิ่งกลับมาจากทุร้นไหนหลาน อืเนี่ยบ้านยายอยู่ข้างหลังศาลาเนี่ยแหละ เดี๋ยวยายว่าจะเข้าบ้านแล้วแล้วพวกเองมานั่งทำอะไรกันในศาลาเนี่ย แถวเนี้ยโจรมันเยอะนะ ระวังจะโดนโจรก็ป้นเอาตัวของพี่หนึ่งก็ อ๋อ ไม่มีหรอกยายโจรเจอไม่มีหรอกครับ แล้วยายจะไปไหนจะเข้าบ้านใช่ไหมก็เดี๋ยวยายก็เดินทางกดีนะ ตรงนี้มันมืดอันตราย ครับ อ๋อเองก็ระวังระวังไว้ละกันเดี๋ยวยายไปละ ครับ ผม ยายแกค่อยๆเดินเดินเดินไปผ่านหน้าศาลาไปพี่วีเดินไปแกก็มองตามหลังไปด้วยนะว่าเฮ้ยยายคนนี้แปลกไว้เดินมาดึงดึกดึงดึงคนเดียวแบบเนี้ยแปลกมาก ครับระหว่างที่กำลังมองอยู่ ด้วยความสงสัยปรากฏว่าอ่า มีโทรศัพท์ดังซะก่อน อื ก็เลยต้องล้าสายตาจากยายเนี่ย แล้วก็มารับโทรศัพท์ครับปรากฏว่า ไอ้โทรศัพท์ที่โทรมาเนี่ย มันเป็นข้อความแจ้งเตือนครับ เหมือนกับเพื่อนแกเนี่ย โทรมาแต่ว่าไม่ติด มันก็จะมีข้อความแจ้งเตือนส่งเข้ามาในโทรศัพท์อะในสมัยก่อนอะนะว่าอะเบอร์เนี้ยพยายามติดต่อคุณนะ เมื่อกี่นาทีนาทีที่แล้วอะไรเงี้ยฮะแกก็ เอ้ยเบอร์เพื่อนโทรมานี่หว่าแต่ว่าด้วยความที่ คิดว่าเพื่อนโทรมาเนี่ยน่าจะหาจุดไม่เจอหรือเปล่าก็เลยกล่าวว่าจะเดินออกมาหน้าศาลาแล้วก็จะจะลองโทรหาเพื่อนดู ครับ พอเดินมาถึงหน้าศาลายกโทรศัพท์ขึ้นมา กำลังโทรหาเพื่อนก็มองซ้ายมองขวาไปด้วยว่าเอ้ยเพื่อนมันอยู่ตรงไหนแล้ว ครับ ในขณะที่โทรปรากฏว่าเพื่อน มาถึงรถแล้ว ครับ กำลังนั่งเปลี่ยนยางอยู่เลย เออ ตัวเขาเองก็เฮ้ย ไอ้สามกระโบกไม้บอกมือเฮ้ยไอ้สามอยู่นี่เว้ย คนชื่อสามที่กำลังเปลี่ยนยางอยู่เนี่ย อืมก็เลยหันมาแล้วก็เอ้ยอยู่นี่เว้ยอยู่นี่เว้ยกระโบกไม้โบกมือครับ ที่หนึ่งแกก็เลย เดินเข้าไปชวนที่สองที่นอนหลับอยู่เนี่ย ก็ปลุกบอกเฮ้ยเฮ้ยตื่นตื่นตื่นเฮ้ยสามมันมาแล้วสามมาแล้วน่ะมันนั่งเปลี่ยนยางอยู่ไปเร็วเร็วเร็วก็พากันลุกขึ้นมา แล้วก็เดินไปหาคนชื่อสาม เขาเดินมาถึงคนชื่อสามครับพี่วีครับก็ถามเลยบอกเฮ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยแล้วทำไมมาเนี่ย ทำไมไม่บอกเลย ทำไมไม่เรียกวะ พี่สามแกก็เลยบอกว่าเอ้ยก็เห็นว่านอนหลับอยู่ ก็ก็บอกว่าทำงานมาตั้งแต่เช้าไม่ใช่เหรอเออเนี่ยก็ให้นอนหลับไปก่อนเดี๋ยวข้าเนี่ยเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ย เดี๋ยวค่อยไปเรียกก็ได้เองก็นอนพักไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรครับ ระหว่างที่คุยกันอยู่ คนชื่อสองเนี่ยในขณะที่กำลังสลึมสลืองงวงเงียอยู่เนี่ย ก็ร้องเสียงลงว่าเฮ้ย เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ เออเหมือนก็โวยวายอะไรบางอย่างขึ้นมา ครับอะไรวะครับ คนชื่อหนึ่งก็ตบไหล่บอกเฮ้ย เป็นไร เป็นไรเป็นไรเออคนชื่อสองก็ ขยี้ขยี้ขยี้ตายย่างเลย แล้วก็มองหน้าพี่หนึ่ง แล้วก็พูดมาบอกว่าเปล่า เอ้ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปล่าเปล่าเออ คนชื่อสามกับคนชื่อหนึ่งก็งงว่าเอา แล้วมึงโวยวายทำไมอ่ะก็ตกใจก็ดูนาฬิกาตอนนี้ประมาณสักตีสามแล้วแกก็โอ้โหมึงโวยวายได้ได้น่ากลัวมากเลยนะกำลังเงียบๆกำลังลุ้นๆกันอยู่เนี่ยอยู่ๆมาโวยวายเฉยเลยครับ ที่สามแกก็เลยบอกว่า เออ แล้วเมื่อกี้เห็นออกมาคุยกับใครวะเสียงดังเลยอ๋อเมื่อกี้พอดีอ่ะมียายคนนึง เขาเดินผ่านหน้านี่ไปเนี่ยหน้าศาลาไป ก็เลยแวะคุยกับแกหน่อยอยายไหนวะ เออก็ยายอ่ะ ไม่เห็นเหรอก่อนที่มันก่อนที่จะเจอมึงแป๊บเดียวเองก็มียายคนนึงอ่ะเดินมาทางมึงนี่แหละไม่เห็นเหรอครับ เออไม่เห็นนะไม่เห็นอ่ะ ทีนี้สิ่งแรกที่พี่หนึ่งแกนึกถึงเลยเนี่ยแกรู้เลยว่าเพื่อนคน เนี้ยเฮ้ยมึงอำกูแล้ว ประจวบบอกกับไอ้สองมันก็วอยวายวอยวายแล้วเมื่อกี้เนี่ยน่าจะมีการแบบส่งซิกกันอะเหมือนกับเฮ้ยให้แกล้งมันหน่อยอะไรประมาณนี้ครับแกก็เลยถามคนชื่อสองบอกเฮ้ยไอ้สองมึงช่วยยืนยันหน่อยดิว่าเมื่อกี้กูคุยกับยายจริงๆอืคนชื่อสองก็เลยบอกว่าเฮ้ยกูกูก็ไม่เห็นนะกูเห็นกูเห็นว่ามึงคุยโทรศัพท์อะกูก็นึกว่ามึงคุยโทรศัพท์อยู่ครับ ที่หนึ่งแกก็อ่ะ อันนี้มึงรวมหัวกันแกล้งกูแน่นอนอันนี้กูมั่นใจแล้วมึงอำกูแน่นอน เออเอางี้เลยเอางี้เลย มึงไปดูกับกูเลยว่ายายคนนั้นเนี่ยอยู่หลังศาลาจริงหรือเปล่า เพราะว่าเขาบอกเนี่ยว่าบ้านเขาอยู่หลังศาลา ทั้งสามคนก็อ้าง หลังศาลาใช่ไหมงั้นไปเลย ไปกันสามคนเนี่ยแหละก็พากันเดินไปครับพี่วี ครับพากันเดินไปที่ศาลา อืมพอเดินไปถึง ชะโงกหน้าไปหลังศาลา เออปรากฏว่าหลังศาลา มีบ้านคนจริงๆครับ แต่ว่าบ้านคนเนี่ยถูกปิดไฟมืดเลย ครับ แล้วก็ต้นไม้เนี่ย ก็สูงเกือบจะท่วมหลังคาอยู่ แล้ว ครับ แล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยมันก็จะปุปุพังพังนิดนึง เหมือนแบบ เป็นบ้านไม้ที่ทรุดโทรมหน่อย โดน ฝนโดนอะไรมาแบบนี้ครับ มันก็จะปุปุพังพังหน่อย ครับ แต่ว่าศาลาแห่งนี้มันแปลกมากพี่วี ยังไงฮะ คือหลังศาลาเนี่ย นอกจากจะมีบ้านแล้วเนี่ยยังมีหลักกิโลอยู่หลังศาลาด้วยฮะมีบ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวมีศาลาหลังศาลามีบ้าน บ้านไม้แล้วก็มีหลักกิโล หลักกิโลอยู่ตรงกลางระหว่าง ศาลากับบ้านครับพี่วีซึ่งโดยปกติเนี่ยหลักกิโลมันต้องอยู่ข้างถนนถูกไหมครับถูกครับเขาก็เลยมองไปด้วยความที่มันแปลกอะ่ะเขาก็เลยมองไปที่หลักกิโล ครับ ปรากฏว่า ไอ้ที่ตรงนั้นน่ะ มันเป็นหลักกิโลจริง แต่ว่ามันมีรูปของยายแก่ๆคนหนึ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดไว้ในหลักกิโล อะไรวะ แล้วก็เขียนว่าชาตะ วันนี้มรณะวันนี้ แกก็ตัวแข็งเลย แกก็ชี้บอกนั่นน่ะกูเห็นยายคนนั้นน่ะ นั่นน่ะนั่นน่ะ ในนั้นน่ะ เออ เพื่อนทั้งสองคนเนี่ยทั้งสองทั้งสามก็มองหน้าพี่หนึ่งแล้วบอกเฮ้ยมึงมึงเห็นจริงเหรอมึงมึงอย่าอ้ำกูนะกูกลัวครับกูเห็นจริงๆกูเห็นจริงๆเออใช่เลยใช่เลย ระหว่างที่กำลังตกใจกันอยู่ มันมีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาระหว่างที่ทั้งสามคนกำลังตกใจกับพี่วีครับฮะเฮ้ยเออ มาจากข้างหลัง ครับ ทั้งสามคนตอนนั้นด้วยความที่กลัวก็กลัว แต่ว่าอยากรู้ก็อยากรู้เนี่ยก็เลยค่อยๆ หันหลังไปมอง แล้วภาพที่ทุกคนเห็นนะตอนนั้นเนี่ยคือ ตรงข้ามกับถนน มียายแก่ๆคนหนึ่ง นั่งยองๆ อยู่กับพื้น แล้วก็เอามืออ่ะกำลัง จกกินเครื่องเส้นอยู่ครับพี่วีแบบอุ้ยครับ คนทั้งสองมือจกจกจกจกจกใหญ่เลย เออโอ้โหเท่านั้นแหละสามคน เอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วก็พากันวิ่ง วิ่งวิ่งวิ่งมาอุ้ยวิ่งพากันแหกกลับไปที่รถ เออ ระหว่างที่วิ่งมาเนี่ยก็ได้ยินเสียงวิ่งตามหลังมาด้วยนะตตกตตกตตกตตกตตกตตกตตกตอกแกก็วิ่งวิ่งวิ่งไป ขึ้นรถพี่หนึ่งเนี่ยขึ้นไปที่คนขับก่อนเลย แกก็ขึ้นไปปิดประตูปุ๊บเพื่อนก็ขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บสตาร์ทเครื่องปุ๊บปุ๊บก็ขับออกไปวุ้น แล้วด้วยความที่อยากรู้ ตัวของพี่สองที่ขึ้นมานั่งที่บ่อหลังเนี่ยแกก็เลยหันไปดูว่าเฮ้ยผีมันตามมาหรือเปล่า ครับปรากฏว่าพอหันไปดูพี่วี เออ คือยายคนนั้นน่ะ วิ่งตามมาจริงๆ ครับ แต่ว่าลักษณะที่วิ่งมาเนี่ยคือหน้าเนี่ย หัวเนี่ยหันไปข้างหลัง ครับ แต่ตัวเนี่ย สับ สับ มาข้างหน้ากำลังซอยเท้ามาข้างหน้าเลยฟิลแล้วเหมือนอ่ะฟิลเหมือนคนคอหักครับไปด้านหลังเนี่ยหรอประมาณนั้นครับพี่วีแล้วมือเนี่ยก็พยายาม จะวิ่งมาเหมือนจะเอื้อมแต่รถให้ได้อ่ะ ครับครับ แล้วก็ค่อยๆวิ่งมาใกล้ขึ้น ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเรื่อยโอ้ยยายน่ากลัวจังวะ คนชื่อสองเนี่ยก็เอ้ยไอ้หนึ่งเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วก็ตีเบาะใหญ่เลยยายก็วิ่งสับสับสับสับสับสับมา ครับ หนึ่งแกก็ขับไปปื๊ดจนห่างไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าจู่ๆ แกหักรถ แบบฟุ๊บเลี้ยวเลี้ยวออกกลางถนน แล้วก็หักเข้ามาใหม่ครับ ตัวของเพื่อนก็เฮ้ยมึงขับดีๆดิขับดีๆดิแกก็เลยหันมามองอืปรากฏว่า ไอ้ที่เพื่อนหักเลี้ยวอะคือ คือยายคนนั้นน่ะมายืนดักหน้าอยู่แล้ว แกก็เลยหักเลี้ยวปุ๊บ แล้วก็ขับรถเลย ยายไปก็ก็อุ้ยเร็วเร็วเร็วเร็วก็พยายามตีตีตีตีบอกเพื่อนอ่ะเพื่อนก็เหยียบมิดแบบปื๊ดไปเลยจนขับมาประมาณ เกือบสิบนาทีปรากฏว่ามาเจอกลุ่มชาวบ้านที่เขาออกมาหาของป่ากันตอนกลางคืน ครับกำลังหาของป่ากันอยู่เลยครับ พี่วี อืมแกก็เลยเลี้ยวรถเข้าไปหาชาวบ้านกลุ่มนั้นฮะ ครับ แกก็ ปิดประตูปุ๊บลงไป ก็ไปเจอลุงคนหนึ่ง ยืนอยู่ข้างทาง แกก็เลยถามลุงบอกลุง ลุงช่วยด้วย ช่วยด้วยเมื่อกี้เจอผีเจอผีเนี่ยผียายผียายได้มาเออลุงแกพูดมาสั้นๆเลยบอกว่าเองเจอแล้วหรอครับทั้งสามคนก็มองหน้ากันเอ้ยเจอแล้วคืออะไรอะลุงโอ้ยใครๆเขาเจอกันงั้นแหละไอสัตว์ลารอรถตรงนั้นใช่ไหม อุ้ยใครๆว่า เจอแล้ว แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะลุงมันมีอะไรอ่ะ อันนี้คือคำบอกเล่าจากคุณลุงที่เขาเล่าให้ฟังนะครับ พี่บีครับ คือคุณลุงเขาบอกว่าย้อนกลับไปหลายเดือนก่อน คือเมื่อก่อนอ่ะ จะมีคุณยายคนหนึ่งที่บ้านอ่ะอยู่ตรงศาลาตรงนั้นนั่นแหละครับ แล้วคุณยายด้วยความที่อยู่บ้านคนเดียว ก็รู้สึกเหงาในทุกๆวันเนี่ยแกก็จะออกมานั่งตรงศาลา เพื่อที่จะดูรถที่ผ่านไปผ่านมานะครับพี่วี ครับ แกจะทำกิจวัตรกรรมอ่าแกจะทำกิจวัตรแบบนี้เป็นทุกๆวันอยู่ละแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งไม่รู้ว่า มันเป็นคอซ้ำอะไรของแกไม่รู้ว่าแกโชคร้าย มีแก๊งวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขับมอไซค์ผ่านมา แล้วก็อยากจะมาชิงทรัพย์ยายคนนี้ที่นั่งอยู่ตรงศาลาเนี่ย เออ ก็เอามีดมาขู่ยายบอกว่ายาย เอาของมีค่าไม้หมดเลย เอามีดมาขู่แต่ยายแกด้วยความที่เป็นคนแก่หวงของเนาะครับ แกก็ไม่ให้ แกก็สู้อให้วัยรุ่นก็สู้กับยายยายก็สู้ ก็สู้กันไป สู้กันมา ก็มีการพลั้งมือฆ่ายายตายตรงนั้นเลยโอ้ยเออ แล้ววัยรุ่นเนี่ยก็รู้สึกว่าจะโยนศพยายอ่ะไว้ที่ข้างหลังด้วย ข้างหลังศาลาครับ จนกว่าจะมีคนมาเจอศพยายเนี่ยก็กินเวลาไปหลายวันอยู่จนศพเนี่ยเน่าเหม็นอืดหมดแล้วครับพี่วีครับ แล้วชาวบ้านแถวนั้นนะครับ ที่เขาอยู่ในละแวกกันเนี่ย เขาก็มักจะพูดว่าตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขามักจะเห็นว่ายายคนเนี้ยมานั่งอยู่ตรงศาลามานั่งรอใครบางคนนั่งมองรถผ่านไปผ่านมาแบบนี้เป็นประจำ ซึ่งเวลามีนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เขาเดินทางผ่านไปผ่านมาแล้วมานั่งพักเนี่ย ทุกคนเขาก็จะเจอยายคนนี้หมดแหละ คุณลุงเขาก็เล่าให้ฟังประมาณนี้ ตอนนั้นทั้งสามคนเนี่ยก็ โอ้โหแล้วทำไมต้องมาซวยเจอผีวันปีใหม่ด้วยเนี่ย แต่ก็อในเมื่อเราผ่านมาแล้วอย่างน้อยก็อุ่นใจ อ่ะเจอคนน่ะก็อุ่นใจ อืมก็มองไปที่ข้างหลัง ก็เห็นว่าชาวบ้านน่ะเขาเหมือนกับกำลังทำกิจกรรมอะไรกันอยู่ ก็ไม่รู้กลุ่มใหญ่ๆเลย เขาก็เลยชะโงกไปก็เลยถามลุงบอกว่าอ๋อแล้ว แล้วลุงลุงทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยมาหาของป่าแล้วออกมากันเยอะเชียวอ๋อ ไม่ได้มาหาของป่าหรอกพอดีเนี่ย มีรถเขาประสบอุบัติเหตุนะก็กำลังช่วยคนเจ็บเขาอยู่เนี่ยน่าจะช่วยได้นั่นแหละก็มาช่วยกันได้สักพักหนึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาก็เลยมองไปข้างหลังครับก็เห็นเออชาวบ้านนะกำลังแบกคนเจ็บขึ้นมา ครับ ก็แบกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาจาก ในป่าแล้วก็แบกขึ้นมาข้างทาง ซึ่ง ไอตอนที่แบกขึ้นมาเนี่ย ทั้งคู่คือแบบตาโบกโพนมากเลยอะพี่วีครับ เพราะว่าคนที่แบกขึ้นมาเนี่ย เป็นเพื่อนเขาที่ชื่อสามนั่นแหละอีผมกำลังจะถามเลยสามหายไปไหนเดี๋ยวแล้วไอสองอ่ะคน คนชื่อสามโดนแบกขึ้นมาแล้วเหมือนกับเลือดเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลย เออ พี่หนึ่งแกก็เลยหันมา หาคนชื่อสองซึ่งคนชื่อสองเนี่ยแกยืนสั่นสั่นเงือแตกพักเลยแล้วก็ กูกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูกูว่าแล้ว กูว่าแล้วพูดแต่ประโยคได้ว่ากูว่าแล้วกูว่าแล้ว คนชื่อหนึ่งเขาก็เลยถามไป บอกว่าเฮ้ยมึง มึงว่าแล้วอะไร มึงตั้งสติมึงตั้งสติ อะไรของมึงเนี่ย เออจนถามไปถามมา กว่าจะได้สติ เนี่ยโอ้โหก็ใช้เวลาอยู่หลายนาทีเหมือนกัน จน ได้ความมาประมาณนี้ครับพี่วี ครับ คือย้อนกลับไปในช่วงที่รถกำลังเสียอยู่ อืตัวของคนชื่อสองเนี่ย ไอตอนที่เดินมาหาคนชื่อสามเนี่ยที่เขาจู่ๆก็ร้องแบบเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเฮ้ยอะไรเงี้ย ครับ คือตอนนั้นอ่ะเขาเห็นว่าคนชื่อสามที่กำลังนั่งเปลี่ยนยางอยู่เนี่ยอคือตัวมีแต่เลือดเต็มไปหมดเลยเฮ้ย ตัวมีแต่เลือดเต็มไปหมดเลยแล้วหน้าเนี่ยคือแบบยุบไปไปครึ่งหนึ่งอ่ะกระโหลกอะยุบไปครึ่งหนึ่งอ่ะเออแล้วเลือดก็ไหลเต็มตัวไปหมดเลยเขาก็ตกใจก็เอ้ยเฮ้ยกลัวกลัวกลัวพยายามขยี้ตาแต่พอขยี้มาปรากฏว่า คนชื่อสามเนี่ยคือปกติเขาก็คิดว่าเขาฝันไป หรือว่ากำลัง กำลังอยู่ในช่วงแบบสลืมสลืออาจจะตาฝาดเอาไม่เท่าไหร่อันนี้คือช็อตแรก ส่วนช็อตที่สอง ย้อนกลับไป ตอนที่วิ่งหนีผียาย คือตอนที่วิ่ง เนี่ยพี่หนึ่งเนี่ย วิ่งมาก่อนเลยคนแรก วิ่งนำมาก่อนเลย ที่สองเนี่ย วิ่งตามมาแล้วก็ตามมาด้วยคนชื่อสามปิดท้าย อืมพี่หนึ่งวิ่งขึ้นรถปุ๊บพี่สองขึ้นคนที่สองปุ๊บเออแต่พอปิดประตูพับปรากฏว่าพี่สามนั่งอยู่บนรถก่อนอยู่แล้ว ไอ้บ้าไอ้สามมึง แต่ตอนนั้นด้วยความที่กลัวผียายมากกว่าก็เลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องคนที่สามจะขึ้นมาก่อนหรือขึ้นหลังครับ ไปเลยไปเลยก็ตบตบตบตบตบตบตบ เบาะใหญ่เลยจนออกมาจากนะตรงนั้นได้เนี่ยเขาก็เริ่มมาสังเกตว่าเฮ้ย ยายที่วิ่งมาเนี่ย เหมือนเขากำลังจะวิ่งมาแล้วก็เอามือจะมาแตะรถ หรือว่ายายคนนั้นน่ะ ต้องการจะบอกอะไรบางอย่างกับพวกเราหรือเปล่าวะ ว่าเพื่อนเขาอะอาจจะตายแล้วหรือเปล่า อาจจะบอกอะไรเราบางอย่างหรือเปล่าแต่ว่าเราอะกลัวยายไปเอง เออ นั่นคือสิ่งที่พี่สองได้เจอ แล้วหลังจากวันนั้นเนี่ย เชื่อไหมครับว่า ตัวของพี่สามเองเนี่ยก็เสียชีวิตจริง ๆ ครับ ก็คือเสียชีวิตตั้งแต่ ตั้งแต่ก่อนจะมาเปลี่ยนยางแล้วแหละ แต่ว่าจุดที่น่าสงสัยเนี่ยคือตอนที่พี่หนึ่งกับพี่สองเนี่ย เดินมาที่รถเนี่ยเขามาคิดได้ภายหลังนะว่า ตอนที่คนที่สามมาเปลี่ยนยางให้เนี่ยเขาไม่เห็นรถคนชื่อสามนี่หว่าเขาไม่เห็นรถคนชื่อสามแต่ว่าเห็นคนชื่อสามมากำลังนั่งเปลี่ยนยางอยู่ครับ ซึ่งเพิ่งมาคิดได้ในภายหลังว่าเออถ้าสมมติว่าถ้าเอจใจตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ย อาจจะถามมันตั้งแต่ตอนนั้น แล้วว่าเฮ้ยรถมึงไปไหนวะ แล้วมึงมาได้ยังไงแต่ที่น่าอัศจรรย์กว่านั้น คือยางรถ ถูกเปลี่ยนจริงๆแล้วก็ขับได้จริงๆครับพี่วี ครับ แล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยไปฟังมาจากพี่คนหนึ่งในสมัยที่ผมทำงานประจำอยู่ครับ ก็เลย เอาเรื่องนี้มาแชร์ในช่องของพี่วีครับ ผมเรื่องราวประมาณนี้ครับ เรื่องพี่อาร์ตมันโคตรกดประสาทเลยว่ะครับ เดี๋ยวผมมีคำถาม ครับ ไอหลักกิโลนั้นะ่ะ มันทำไมไม่มาอยู่บนแนวเส้นถนนแล้วทำไมมันถึงมีรูปคุณยายไปแปะอยู่ตรงหลักกิโลที่มันอยู่ผิดที่ผิดทางอ่ะ อันนี้ถ้าให้ผมลองลองคิดนะพี่วีนะครับคือด้วยความที่ยายครับยายเขาเสียชีวิตตรงนั้นใช่ไหมแล้วศพอ่ะ ก็ไปอยู่หลังศาลาแล้วทีเนี้ยฮะ อ่าตัวของชาวบ้านเนี่ยเขาก็เห็นว่าเฮ้ยยายอ่ะ ยังไม่ไปไหนก็เลยอาจจะสร้างเป็นเหมือน อนุสรณ์สถานเล็กๆให้กับยายอยู่หรือเปล่าจะได้ไม่ต้องมาอยู่ในศาลาอะไรประมาณนี้ครับพี่วีครับซึ่งถ้าพี่วีฟังตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยน่าจะจำได้ว่ามีประโยคหนึ่งที่ยายเนี่ยเขาพูดว่าพวกเองกันนั่งอยู่ในศาลาเนี่ยก็ระวังดีๆนะ เพราะว่าแถวเนี้ยโจรมันเยอะออระวังจะโดนโจรปล้นเอาเออเพราะแกโดนไปแล้ว ใช่ครับพี่วีโจรที่ไหนจะมาปล้นยายเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอก เออ ใช่เลย ใช่เลยครับ พี่วีจะไม่มีได้ยังไงก็กูโดนไปแล้ว ใช่เลยครับ โอ้ตายตายตายแล้วเดี๋ยว ไอ้บ้านหลังข้างหลังศาลาเนี่ย คือเป็นบ้านคุณยายจริงๆเลยถูกไหมฮะ ใช่เลยครับพี่วีเป็นบ้านของคุณยายจริงๆครับแล้วก็อันนี้ผมขอเสริมนิดนึงครับ คือข้างหลังบ้านคุณยายเนี่ยเขาก็จะมีบ้านชาวบ้านเนี่ย อยู่อยู่เหมือนกันประมาณสักสามสี่หลังครับ แต่ว่าด้วยความที่คนแถวนั้นเขาเห็นกันบ่อย เขาก็เกิดอาการกลัวแล้วก็ย้ายออกไปอแต่ว่าสถานที่เนี้ยครับ ที่ศาลาตรงเนี้ย ครับ นอกจากจะมีเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเนี่ย ยังมีผู้ฟังที่เขาไปเจอ เจอตรงศาลาตรงเนี้ย อีกคนนึงซึ่งผมได้ยินได้ฟังมา แล้วก็เขาอะเล่ามาประมาณว่าเขาเจอยายคนนี้เหมือนกัน ครับ แต่ว่ายายคนเนี้ย ก็มาพูดเหมือนกันเลยว่า เออ อยู่ตรงเนี้ยระวังโดนโจรปล้นนะ แต่ว่าที่แปลกกว่านั้นคือยายคนนั้นหลังจากที่พูดจบครับ คือกระโดดขึ้นศาลา แล้วก็วิ่งดุ๊กดุ๊กดุ๊กดุ๊กดุ้งแล้วก็หายเข้าไปข้างหลังเลย กระโดดกระโดด กระโดด กระโดดกระโดดไปไหนนะฮะกระโดดจากพื้นขึ้นไปบนหลังคาศาลาแล้วก็วิ่ง แล้วก็วิ่งหายไปข้างหลังเลยเฮ้ยซึ่งเป็นที่เดียวกัน ครับคาบพี่บี เฮ้ยแสดงว่ามีคนไปย้ำเหตุการณ์นี้แล้วเอากลับมาเล่าต่ออีกว่ายังเจอยายอยู่หรอครับ แต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าตอนที่เห็นว่ายายกระโดดขึ้นศาลาเนี่ยน่าจะเจอก่อนก่อนที่พี่หนึ่งเนี่ยจะไปเจอครับ ครับ แต่ว่าหลังจากที่ผมเล่าเรื่องนี้ไปในช่องนะครับ ก็จะมีหลายๆคนเหมือนกันนะครับ ที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยเขาก็เคยผ่านเส้นนี้นะแล้วก็เคยเจอศาลาตรงเนี้ย ครับ แล้วเขาก็ รู้สึกแปลกๆเหมือนกันแต่บางคนก็บอกว่าเจอบางคนก็บอกว่ารู้สึกแปลกๆแต่ว่าจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสาราตรงนี้มันน่ากลัว ครับครับพี่วีเฮ้ยพี่อาร์ตมีเอฟซีพี่อาร์ตครับ มาพิมพ์ข้อความไว้ว่า อยากฟังเรื่องอะไรนั่นเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ไม่รู้พี่อาร์ตเห็นเห็นเห็น อ๋อรองเท้าเกียพี่อาร์ตเคยเล่าพี่อาร์ตเคยเล่าไว้ปะ เออไม่ไม่เคยครับ น่าจะผิด น่าจะผิดคนครับพี่มีล้อล้อล้อล้ออยากฟังเรื่องรองเท้าเกียร์แล้วแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่อาครับ ผมจะไปนิมนต์ใครมาเล่าให้พี่ครับเรื่องเนี้ยนะฮะเฮ้ยพี่อาร์ตขอบคุณมากครับ วันนี้ที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังขนหัวลุกเลยอะแล้วประเด็นคือวีจะถามอยู่แล้วว่า เออเฮ้ย ผมว่าพี่หนึ่งกับพี่สองแกลืมพี่สามไปปะวะ พี่สามหายไปไหนตอนที่วิ่งหนีกันอะเหมือนไม่ได้พูดถึงพี่สามเอาแล้วพี่สามอะไม่ได้เรียกพี่สามขึ้นรถด้วยหรอโอ้โหสรุปมันกลายเป็นการเฉลยภายในเรื่องเลยว่าพี่สามมาเสียไปแล้ว ครับ แต่ประเด็นนะพี่อาร์ตพี่อาร์ตช่วยขยายความผมหน่อยว่าพี่พี่สามแกเสียจากเหตุอะไร เพราะพี่สามแกมาแกมาด้วยกันกับพี่สองปะไม่ใช่ใช่ปะอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือพี่สามเอาพี่สามเป็นคนที่ล่วงหน้าไปจองที่กลางเต็นท์ก่อน แล้วก็ย้อนกลับมาเปลี่ยนยางให้ถูกไหม ถูกครับ แต่ด้วยอาจจะขับเร็วหรือว่าอาจจะง่วงหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละ คืออาจจะเสียหลักแล้วก็พุ่งหล่นข้างทางไป แล้วก็ทำให้เสียชีวิตในการที่จะมาก่อนที่จะมาช่วยเพื่อนครับพี่วีโอ้ยโคตรน่ากลัวเลย คือวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะที่เรื่องเล่าตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เรื่องแรกไหลมาเลยเป็นวันคุณภาพวันสเปเชียลผมโคตรดีใจจริงๆ ที่ผมจัดรายการสามวันติด บอกเลยผมได้แต่พี่ ๆ ที่แบบให้เกียรติรายการแล้วเล่าแบบโอ้โห คุณภาพมาก พี่พี่อาร์ตตอนนี้อาร์ตทำช่องอยู่กี่ช่องครับเอ่อตอนนี้มีอยู่ห้าช่องครับพี่วีห้าช่องครับ เริ่มเลยครับ มีช่องไหนบ้าง ที่ผมรู้จักแน่นอนนะที่ผมรู้จักแน่นอนคือ มีจิตวิญญาณหนึ่งและอาร์ตจิตวิญญาณ อาร์ตอาร์ตชาแนลแล้วมีอะไรอีกฮะเอ่อ อาร์คชาแนลอันนี้ไม่ใช่ชาแนลผมครับพี่วีหรอไม่ใช่หรอ ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ครับ ครับ ของพี่เป็นอะไรตอนนี้ครับครับ โปรโมทเองเลยก็ได้ครับพี่ อ๋อได้ครับขอบคุณครับครับอ่า ตอนนี้นะครับ ผมก็มีชาแนลเป็นของตัวเองอยู่หลักๆ ก็จะมีหชาแนลนะครับ ก็คือที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องหลอนๆหมดเลย คือตอนนี้ถ้าจะเป็นหลักๆ เลยนะครับ ก็จะเป็นช็อคทูไนท์ครับ ครับ ช็อกทูไนท์เนี่ยจะเป็นแนวดวอปเพอร์เรอร์นะครับ หรือว่ากฎแปลกๆกฎในการเอาตัวรอดอ่า ครับผมแล้วก็อาจจะเป็นอ่าแล้วก็จะมีคลิปปี้พัตตาด้วยครับคลิปปี้พัตตาที่เป็นแนวหลอนๆเรื่องของฝรั่งฝรั่งหน่อยเป็นแนวหนังสือเสียงครับพี่วีครับ อ่า แล้วก็จะมีเรื่องผีอยู่ในช็อกทูไนท์ด้วยครับ ครับ ส่วนถ้าจะเป็นหนังสือเสียงล้วนเนี่ยก็จะมี Tonight Telling ครับ เรื่องหลอนยามค่ำคืนก็จะเป็นแนวกดแปลกๆล้วนเลย แล้วก็จะเป็นซีรีส์ที่มีหลาย ๆตอนนะครับ ก็จะไปลงใน Tonight Telling ครับ คือเรื่องแปลก ๆ ของฝรั่งเนี่ยสนุกมากก็เลยอยากจะทำเยอะๆชอบฮะไว้ไว้ไว้ไวมีไว้มีเวลาว่างจัดเวลาได้เอามาแบ่งปันในช่องผมบ้างนะได้ครับพี่บีได้ครับ ได้ครับ แล้วก็ ถ้าจะเป็นเรื่องผีแบบว่าเรื่องผีล้วนเลยนะครับก็จะมีช่องจิตวิญญาณครับเพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ยจะเป็นการเอาเรื่องผีต่างๆ นะครับ จากในเว็บไซต์ หรือว่าที่ผมไปอ่านมาจากเว็บนอกเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังครับ รวมถึงเรื่องแปลกๆด้วยอาทิเช่น เรื่องของโซนยุโรปอเมริกา หรือว่าจะเป็นเรื่องผีญี่ปุ่นครับอ่าแล้วก็เรื่องผีไทยเนี่ยก็จะรวมในช่องจิตวิญญาณเลยคือเป็นร่องช่องแบบเรียลผีเลยครับ อ่าแต่ก็จะมีทั้งเรื่องผีแล้วก็ไม่ผีอยู่ในช่อง แต่ว่าก็ให้ความตื่นเต้นเหมือนกันครับพี่วี และช่องสุดท้ายครับ ช่องสุดท้ายคือ คืนเขย่าวขวัญครับ คืนเขย่าวขวัญใช่ครับ คือด้วยความที่ในไลฟ์ผมครับในไลฟ์ผมในจิตวิญญาณเนี่ยคือโดยส่วนใหญ่นะครับ ประมาณ90-95%เนี่ยคือ ผมจะเป็นคนเล่าเองทั้งหมดในไลฟ์ครับ แล้วก็จะมีพี่ๆ ที่เขามาเล่าในไลฟ์ของผมเนี่ยบ้างครับ ก็จะเป็นเอาเรื่องของพี่ๆที่มาเล่าในช่องของผมในไลฟ์เนี่ย เอามาลงในช่องของคืนขย่าวฝัน ก็จะเป็นการรวมเรื่องของนักเล่าทั้งหมดเลย อืมพี่อาร์ตจัดวันไหนบ้างครับรายการสดพี่อาร์ตอ่ะอ่าผมไลฟ์ทุกวันพฤหัสครับ เวลาสี่ทุ่มจะถึงประมาณสักตีสามครับ ครับ เป็นไลฟ์ทอล์กครับคือ เล่าคนเดียวเล่าคนเดียวครับ ครับผมนะฮะอ่ะครับ ตามนี้ครับ ผมพิมพ์ให้แล้วนะครับคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับสำหรับช่องที่พี่อาร์ตดูแลอยู่ตอนนี้นะฮะช็อกทูไนท์ครับ แล้วก็ อะไรนะคริสปี้พาสต้าใช่ไหมทูไนท์เทลลิ่งจิตวิญญาณแล้วก็คืนเขย่าขวัญ ครับครับครับถูกไหมฮะ ครับผม อ่า ใครสนใจใครชอบแนวที่พี่อาร์ตทำรายการก็ไปติดตามกันได้นะครับ แล้วถ้าพี่อาร์ตมีลิงก์มีอะไรก็เอามาแปะในห้องคอมเมนต์ได้เลยนะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้